เราสามารถนำหลักการของ gamification มาประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษา เพื่อช่วยในการจัดการเรียนรู้ให้มีความสนุกสนานมากขึ้น เพราะแนวคิดนี้จะทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นเกม แนวคิด Gamification มีเป้าหมายในการเรียนรู้ผ่านการปฏิสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม การสะสมแต้มสกอร์การเลื่อนระดับ Level การบ่งบอกระดับ b a d g e t or Achievement เงินตราเสมือน Virtual Currency ของรางวัล Gifting การซื้อขายแลกเปลี่ยน Trading และเทคนิคอื่นๆที่ใช้ในเกมทำให้ผู้เรียนสามารถซึมซับเนื้อหาโดยไม่รู้ตัว ผ่านกิจกรรมที่ใช้กลไกของเกมพิเคชันซึ่งถือเป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและเรียนในเวลาเดียวกัน เรียกว่า play and learn เท่ากับเพลิน ดังนั้น การนำแนวคิดเกมมิฟิเคชันมาใช้ในการเรียนการสอน จึงเป็นแนวคิดที่นำเอาทฤษฎีของเกม เทคนิคการออกแบบเกม มาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ทำให้การเรียนรู้เป็นเสมือนเกมการแข่งขัน ระบบจะแสดงให้เห็นว่า ตอนนี้เรามีคะแนนในการเรียนรู้เท่าไหร่เมื่อเทียบกับคนอื่น ใครกำลังเป็นผู้ทำคะแนนนำอยู่ และเมื่อครบตามเวลาที่กำหนดไว้ ใครที่มีคะแนนสูงสุดก็จะ มีการให้รางวัล พร้อมกันนั้น ยังได้รับการจารึกชื่อไว้ เสมือนการประกาศสักดาให้รู้ว่าใครได้คะแนนสูงสุด ที่สำคัญต้องพยายามรักษาตำแหน่งแชมป์นี้ไว้ให้ได้ ในขณะเดียวกัน ระบบก็จะเชิญชวนให้คนอื่นๆ อยากจะเข้ามาล้มแชมป์ในการเรียนรู้ด้วย รวมทั้งมีการสะท้อนกลับ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนกลับมาเล่นซ้ำอีกหลาย ๆ ครั้ง เมื่อพูดถึงว่าทำไมแนวคิดเกมฟิเคชันจึงเกิดการนำมาใช้อย่างแพร่หลายนั้น เราพบว่าเกมฟิเคชันเริ่มแพร่หลายและเป็นที่สนใจอย่างมาก เมื่อประมาณปีคริสตศักราช 2010 โดยมีหลักคิดพื้นฐานมาจากเทคนิคทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ ของภาคธุรกิจ เมื่อเราพิจารณาถึงสาเหตุหลักที่ทำให้แนวคิดเกมฟิเคชันเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย สรุปได้ว่ามีสาเหตุมาจาก ความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมเกมคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องและแพร่หลาย ความนิยมในการใช้งานโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน เครือข่ายสังคมออนไลน์ และรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ที่เปลี่ยนแปลงไป และการที่ภาคธุรกิจเริ่มมองหาวิธีการใหม่ๆ ที่จะเรียนรู้ และเข้าถึงพฤติกรรมของทั้งลูกค้าและพนักงานของตนให้มากขึ้นนั่นเอง เมื่อคิดถึงประโยชน์จากการนำแนวคิดเกมพิเคชันมาใช้ในการเรียนการสอน พบว่ามีมากมายได้แก่ นักเรียนรู้สึกเป็นเจ้าของในการเรียนการสอน เพราะมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนโดยสมัครใจ นักเรียนรู้สึกผ่อนคลายเพราะสามารถทำซ้ำเมื่อไม่ผ่าน เกิดความสนุกสนานในห้องเรียน แบ่งการวัดผลเป็นระดับทำให้ครูและนักเรียนทราบถึงระดับ ความรู้ของเด็กสามารถศึกษาเพิ่มเติมในส่วนที่ยังอ่อนด้อยได้ง่าย นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน เพราะในการทำกิจกรรมทำให้เกิดความสนุกสนานและการมีส่วนร่วม และนักเรียนได้เรียนรู้จากการเรียนในบทบาทที่แตกต่างออกไป สร้างให้เกิดสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ที่ดี มาถึงตอนนี้ดิฉันคิดว่าทุกท่านคงได้รู้จักกับแนวคิดเกมอพลิเคชันมากขึ้นแล้วนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะ อยากนำแนวคิดนี้ไปใช้งานกันบ้างหรือยังคะ ถ้าต้องการต้องศึกษาในหัวข้อต่อไปนะคะ